Welcome everyone to Junoso Just Commentary. So we're going to have to a video from Bear Hug. Of course, this video has in the subtitle. I'm going to watch it online, so hopefully the internet do not drop, okay? Um, of course, thank you for your request and subscribe, like for my English supporters. If you'd like to see that original video with the English subtitle, go ahead and click on the link below and go to their channel, okay? Thank you so very much. Let's go ahead. So Siri understood is afraid of cucumbers. You have a big fear of cucumbers. I don't understand why, but... <laughs> ซีรีส์ is afraid of cucumbers like cats ที่เขาเนิร์ดมากๆเขาจะมีจุดอ่อนมือตัดต่อสุดเทพของแบฮาร์ดซีรีเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเคยเป็นไหมครับมีจุดอ่อนกับอะไรที่แบบว้าวมันไม่น่าจะอ่อนได้ที่แบบกลัวเด็กทานกกลัวหมากลัวนิ้วโป้ง ซึ่งแบบซิลีเนี่ยเป็นคนที่กลัวแตงกวา ไม่ดีกรั้งรคือแบบอะไรโดนต่อยได้กลัวถึงกลัวเอาแต่ว่าเราอยู่ไปสักพักเนี่ยเราอันนั้นเ a r d of that. How ส o m e o n ก is ค c a r e d of จร์ง c u c u คือไม่ได้กลัวเลเวลที่ผมกลัวกบนะแต่กลัวที่แบบถ้าสัมผัสแตงกวาต้องอาบน้ำเลเวลนั้นเลยครับคือเป็นคนที่กินข้าวผัดไม่ได้ห้ามกินอาหารอีสานที่เอาแตงกวาตกแต่งจานไม่ได้เลยพี่ๆน้องๆเนี่ยว่าผมเลวนะครับผมเลว You're afraid of spiders. The frogs. He's afraid of frogs. Sorry. Let's talk about this CEO. The CEO wants to speak. ทำใจไม่ก่อนเอาขนมไปกินด้วยจะได้ไม่ไปทวงเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราส่งน้องผู้หญิงไปล็อกถ้าผู้ชายล็อกอะไอหนีมันจะรุนแรงใส่เวลาคนมันกลัวทีเดินออกมาหน่อยได้ไหมอันนี้แนะนำแบบแอันนี้เลยขาสาล็อกได้ป่าวะล็อกไนี่ยจะจับผู้ชายล็อกไม่เป็นหรอวะอุ้ยยากนะเว้ยแล้วอันนี้เดี๋ยวเอามีดเนี่ย าทีให้มันหมดแรงโหดไปโหดไปมันงเริ่มงงเว้ย โอ้ยคุยก่อนแล้วเดี๋ยวแจงกับไอ้แว่นกับพี่คิมมันต้องล็อกเงินให้ได้ไปมืดมากนง้ยของกลางก่อน โอ้ว้าวโอุ้หสั่นอย่างสวยเลยแตงกวาอืมกินหอมมากโอ้ my gosh กรอบแตงกวาเนี่ยเปับที่มีวิตามินซีสูงมากนะครับ แล้วก็เมื่อเขาเนี่ยมอยเจอร์ที่ดีหน้าน้าเด็กดีต่อสุขภาพเป็นักพิเศษ Yeah, she's too tym <laughs> <laughs> But where is he? Where is he? เอาไปด้วยไปด้วยอ่ะ <laughs> ah, yeah! โอ้ยมันมืดนะเนี่ย It's so dark! เอาใส่หมวกกันน็อกปิดปิด สันวิสคัสนอสันทีมข้างบนนะครับกำลังล่อลวงเหยื่ออยู่เรื่องการซ่อนกล้องขอดูสถานการณ์ตั้งกล้องถ่ายสถานการณ์ข้างในกันอยู่เราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรข้างในบ้างจานั่ก็คงเห็นในห้องเวว้าวกำลังทำให้เหยื่อไว้ใจอยู่เป็นการหลอกล่อให้ตายใจบอมแม่งไม่บอกเพื่อนเราลืมไลน์ตารางบอมบอกเออกำลังตีไม่ใช่ถ่ายเลยหรอหรือว่าไง ก็พี่บอมบอกคมียาะใช่ไหมนั่นี่อมงอ่ะคุาคือยี่โมงเจ็ดโมงครึ่งค่ะโอ้โหแปดโมงเมล่าแปดโมงเมล่าหนีวันที่เจ็ดโมงจะตื่นมาที่นี่ โอ้ย u ิ i d the c u c u m บ e ี่คีมเริ่มเดินไปเดินมา อ่ออ10:30 a.m. Oh boy. Negotiating. ถือของกินตลอดเวลาจะรู้กันว่าฟานยังเต้นอยู่เลยดูดิอาจจะเป็นแผนที่แบบทำให้ตายใจไง Oh boy. the that's Kim. Creative Kim. I've been watching his videos. Creative Kim <laughs> come. Kim come. Creative Kim. Ready? Can I stretch? <laughs> oh, hey, I had to do that video. okay, let's see now. เต้นอะไรทั้งบันเต้นเต้นอะไรของมันวะดึงดูความสนใจไหมดึงดูความสนใจ <laughs> Right there. They're gonna handcuff him? Nhìn cốt tầng qua Wow Em thầyถามถามไม่ไหนไม่ใช่ไม่เขาเด็กกำลังห้ามก็เปลี่ยนดำสองคนอาวุธอาวุธเฮ้ยมันจะรู้ตัวป่ะ เอาแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเฮ้ยเอาของของผมด้วยของผมด้วย He's like, what's going on? They got him. เมาฮ้ยมาแล้วอ่ะตัวบอสมาว่ะจำได้บอกว่าคุณทำอะไรผมมา Revenge Revenge ไอ้ต้แมนเปลโอ้ย Super Saiyan ไว้ล่วงด้วยล่วงไปพุงด้วยโอ้ยดึกแล้วดึกแล้วอย่าอย่าดึกแล้วดึกแล้วมันเป็นพืชที่ไม่ควรอยู่บนโลกมันไว I grow c u c ก m b e r s I love to grow ตอน cucumbers. นี้แตงกวาที่ปลูกไว้กำลังออกผลผลิตขนาดกำลังกิน สร้างรายได้ให้พี่ประคองเดือนละกว่า 2 0 0 0 0 0บาทชาวบ้านที่นี่หลายรายเริ่มหันมาแตงกวากันมากขึ้นซึ่งปลูกุก o v e to grow น้ำนอย c u c u m b e และ They're s ตาด easy to ีควนโ g r o ต้องการตลอดทั้ง Good ปี r e เยเยกอย่เ้ยไม่เข้าซึม b ย t เก็บ Why do they blow on handcuffs? <laughs>

ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแตงกวาเอาแล้วเอาแล้วยังไงฮะฟังฟังตั้งฟังก่อนฟังก่อนนะไม่แม่ผมเคยพูดว่ากินแตงกวาแล้วเราเจออันที่มันแบบแจ็คพอตที่มันขมมากๆเขามีความ I like cucumbers it's nice แตงกวาลูกนั้นพอดี If you pick it too early it will be bitter and it's just nasty ไม่ได้านอนใครให้นอูร้สึกเยน โอ้โหดูไม่เกี่ยวขอโทษคนดูอ่ะขอโทษคนดูอ่ะพนมมือขึ้นพนมมือว่าตามอันนันตปัตชเยเตเตยังตลกอยู่ยังตลกเออยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เมียจะขอโทษซานนะขอโทษซานนะเออคุณชอบแย่งของซีโอกินเนี่ยโอ้ยส่วนนี้ซานซื้อไอติมฮอกไกโดมาอ่าันี้เยอันชื่อ กินได้ภาษาคนอื่นก็คือแบบกินสองคำไอ้พี่ครับหมดเลยครับกินหมดเลยไม่เหลือแม้แต่หยดเดียว้ร้อยห้าสิบถามว่าทำไมถึงกินเพราะมันฟรีดิี่ก่อนที่จะมีดราม่าคลิปนี้คือเราศึกษามาแล้วว่าซีเรียไม่ได้จะเป็นผื่นหรือแพ้อะไรจากแตงกวาแน่นอนแล้วก็ไม่มีการหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเราวัดมาแล้วว่าซีเรียคไทจำได้เลยซีเรียเคยกินข้าวแกง้วมันลื่นแตงกวาตอนลื่นอ่ะเท้าซีเรียนี่คือลุ่มปูนะหอยเจอหอยเจอ à,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตก่อนลีเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตสวยๆก่อนเดินเหมือนมีแตงกวาติดตูดอ่ะติดอยู่เอาแล้ววะโดน guys for real why are they blade on the handcuff เฮ้ยเียไปกันเเฮ้ยล็อกเขาล็อกเขาล็อกไม่ร้วอไปนี้อะเอาน้ำเปล่าออกจากระตูเว้ยเออแล้วก็เอาเปน้ำป็นกวาแทนเฮ้ยดูมันดูมันล้างหน้าเลยครับ He, ้ e he don't like o u c o m b e r that much. เอเาเอาเอามองไม่เห็น มองไม่เห็นโอ้ยชีใส่ก น้เลแล้ว่ย้าว้10 minutes later เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไอ้หีนี่ร้องไห้เสร็จแล้ว ร้องไห้เหรอเลยโอ้ย้อแฟนแล้วแฟนว่าไง แฟนว่าไงแฟนขำไปขายแกงนะฮะต้องมาทำความสะอาดกันเองต้องรับผิดชอบเลย เีาสิริไปฟิตเนสมาเหรอนอนเอ๋อละเมอเพิ่งตื่น เพิ่งตื่น ละเมอเฮ้ยพี่ดิบเป็นคนที่นอนได้น่ารักมาก ไม่น่ารักสาวๆเลยทักพี่ดิบเงีเลยแก้เขาเสร็จก็ชมก็ต่อโอ้โหโลบอยผมเข้าใจ พี่ทุกคนแล้วที่ที่โดน แล้วตอนที่เราโดน ตอนพอดพอดอะกำไรเป็นพิเศษโอเค revenge for everybody พอดพอดไม่ใช่ผมเลยใครถ่าย มันเป็นอผมบอกแล้วว่าฮอตพอตอย่าแกล้งพีโอ ผมไม่เคยมีส่วนร่วมกับการแกล้งครั้งนั้นผมคนดีอาจจะไปบอกมันว่าให้มันนักอดอาหารโดยที่ลูกค้า That's bomb มัน I ป h i n k that's bomb ก่อนอื่นผมต้องสร้างพันธมิตรก่อน Oh boy การเข้าใจพี่แล้ว คีมผมเข้าใจพี่แล้วทำอะไรนะทำอะไรอับแล้ว มาแล้วขนาดนั้นนะคันแล้วเนี่ยเนี่ยสูงขึ้นนะพี่เลยอุ้ยหูหยุ่งกัดต้อเลยคนเรานะครับถึงเราจะโตแค่ไหนอะเราก็ต้องมีความเป็นเด็กอยู่ในใจเป็นความทรงจำดี ๆ สมัยเด็กหลายคนอาจจะมองว่าเราปัญญาอ่อนแต่จริงไม่ใช่ เราปัญญานิ่มข้อคิดหน่อยเราน่าจะได้ข้อคิดจากวันนี้เยอะอย่ามองข้ามแตงกวาเพราะถ้าไม่มองมันลื่นโคตรขมน่นนที่เห็นหน้ามันเป็นอย่างเงี้ย ก็คือตอนโดนแย่งอาหารกับตอนเจอตงกวาที่หน้ามันเป็นอย่างเงี้ย เอาเอาไม่ช่วยว้าวว้าวเต้นจุดปั๊บเต้นจุดปั๊บเต้นจุดเต้นจุดปั๊บเต้นจุดปั๊บเต้นจุดปั๊บเต้นจุดปั๊บเุณลงมจากคำถมเฮ้ยนี่คุณผู้ชมับตอนนี้คุณสิริกำลังเข้าสู่บ้านร้างแห่งหนึ่ง that got him! okay guys, thank you for requesting this one. Have a good one. Bye guys.